คราวนี้จะมีอีกคำหนึ่งคือคำว่าสัดส่วน เช่น การทำขนมชนิดหนึ่ง ต้องใช้เนยและน้ำตาลในอัตราส่วน2ต่อ3ซึ่งก็หมายความว่า ถ้าเพิ่มหรือลดส่วนผสมอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะต้องเพิ่มหรือลดส่วนผสมอีกชนิดหนึ่ง ในสัดส่วนตามที่ระบุ ถามว่า ถ้าใช้เนย100กรัม จะต้องใช้น้ำตาลเท่าใด ข้อนี้มีวิธีคิดได้หลายแบบครับ แบบแรก เราเรียกว่าวิธีเทียบบัญญัติตรยาง ถ้าใช้เนยสองต้องใช้น้ำตาลสาม ถ้าใช้เนยร้อยจะต้องใช้น้ำตาลเท่ากับ 100 คูณกับ 3 หารด้วย 2 2 ตัด 100 ได้ 50 ออกมาเป็น 150 เพราะฉะนั้นจะต้องใช้น้ำตาล 150 กรัมครับ คราวนี้ถ้าถามว่า ใช้น้ำตาล 450 กรัม จะต้องใช้เนยเท่าไหร่ สัดส่วนเท่าเดิม เนย 2 น้ำตาล 3 วิธีคิดเหมือนกันครับ แต่คราวนี้เราจะต้องเอาน้ำตาลขึ้นมาก่อน น้ำตาล 3 เนย2ถ้าน้ำตาล 450 ก็ต้องใช้เนยเท่ากับ450 คูณ2หารด้วย 3 3 1 3เท่าตึงได้ 4 3 5 15 150คูณ2เท่ากับ300 เพราะฉะนั้นจะต้องใช้เนย 300 กรัมครับ ต่อมาถ้าเราใช้คำว่าร้อยละ ร้อยละคือการเปรียบเทียบกับจำนวนเต็มร้อยครับ ตัวอย่างเดิม นักเรียน 400 คนเลือกเรียนภาษาสเปน 100 คน ถามว่า นักเรียนที่เลือกเรียนภาษาสเปนคิดเป็นร้อยละเท่าใดของนักเรียนทั้งหมด สังเกตครูใส่คำว่าของนักเรียนทั้งหมดไว้ในวงเล็บ หมายความว่า ถ้าโจทย์ไม่บอกว่าเทียบกับอะไร มันคือการเทียบกับจำนวนทั้งหมดครับ เราลองคิดด้วยวิธีการเทียบบัญญัติตัวอย่าง นักเรียน 400 คน เรียนภาษาสเปน 100 คน เราต้องการเทียบว่า ถ้ามีนักเรียน 100 คน จะเลือกเรียนภาษาสเปนกี่คน วิธีคิดเหมือนเดิมครับ 100 คูณ 100 หารด้วย 400ศูนย์สองตัวตัดกันนะครับ เหลือ 100 หารด้วย 4 สี่หนึ่งสี่สี่สองแปดทดสองสี่ห้ายี่สิบได้เท่ากับยี่สิบห้าเพราะฉะนั้นมีนักเรียนที่เลือกเรียนภาษาสเปนร้อยละยี่สิบห้าหรือเขียนเป็น 25%ครับ โจทย์ข้อเดิมสามารถคิดโดยใช้เศษส่วนได้ครับ หาร้อยละของนักเรียนที่เลือกเรียนภาษาสเปน ต่อนักเรียนทั้งหมด เอาจำนวนนักเรียนที่เลือกเรียนภาษาสเปน หารด้วยจำนวนนักเรียนทั้งหมด แล้วคูณด้วย 100 ได้เท่ากับ 100 หารด้วย 400 คูณ 100 ได้คำตอบเป็นร้อยละ 25 หรือ 25%ครับ ตัวอย่าง โรงเรียนแห่งหนึ่งมีนักเรียนที่ถือสัญชาติไทยทั้งสิ้น 485 คน ที่เหลือ เป็นนักเรียนที่ถือสัญชาติอื่น ๆ จำนวน 15 คน ถามว่า นักเรียนที่ถือสัญชาติไทยคิดเป็นร้อยละเท่าใด ข้อนี้เราหาโดยใช้เศษส่วนนะครับ เอาจำนวนนักเรียนที่ถือสัญชาติไทย หารด้วยจำนวนนักเรียนทั้งหมด แล้วคูณด้วย 100 ซึ่งโจทย์บอกแล้วว่า นักเรียนที่ถือสัญชาติไทยมี 485 คน ที่เหลือเป็นสัญชาติอื่น ๆ อีก 15 คน เพราะฉะนั้นนักเรียนทั้งหมดมีกี่คนครับ 485บวก 15 ใช่ไหมครับ ได้ 485 หารด้วย 500 คูณด้วย 100 0 2 ตัวตัดกัน 5 9 45 ทด 3 5 7 35 เพราะฉะนั้นมีนักเรียนที่ถือสัญชาติไทย ร้อยละ 97 ครับ อีกตัวอย่างหนึ่งนะครับ ร้านค้าปลีกแห่งหนึ่ง ประกาศลดราคา 20%ทุกชิ้นจากราคาป้าย สินค้าชนิดหนึ่ง ติดราคาไว้ 250 บาท ราคาสุทธิหลังจากลดแล้วเป็นเท่าใด ตอนแรกเรามาคำนวณหาส่วนลดก่อนครับ ลด 20%จากราคาป้าย เพราะฉะนั้นติดราคาไว้ 250 บาท ก็จะได้ส่วนลดเท่ากับ 20%ของ 250 คือ 20 ส่วนร้อยคูณ 250 เท่ากับ 50 บาท แต่ยังไม่ใช่คำตอบนะครับ อันนี้แค่ส่วนลด ราคาที่ต้องจ่ายก็คือเอาส่วนลดไปหักออกจากราคาเต็มครับ 250 ลบไป 50 เหลือราคาสุทธิ 200 บาทครับ